การย้อมสีธรรมชาติคือการนำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆนำไปย้อมเส้นใยครับ โดยการนำวัสดุจากธรรมชาติที่ให้สีมาทำการย้อมสีกับผ้า สีธรรมชาติมีส่วนที่ดีคือไม่ฉุดฉาดสีอ่อนเย็นตา กว่าสีสังเคราะห์ ปัจจุบันมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้สีธรรมชาติมากขึ้น เพราะสีสังเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะตรงกันข้ามกับสีธรรมชาติที่น้อยชนิดที่จะเป็นพิษ ส่วนใหญ่จะเป็นสีที่ปลอดภัย บางชนิดใช้เป็นอาหารและยาได้ด้วย สีธรรมชาติได้จากต้นไม้ ได้แก่ ราก แก่น เปลือก ต้น ผล ดอก เมล็ด ใบ เป็นต้น ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดให้โทนสีต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของต้นไม้นั้นๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็นบางส่วนดังนี้ สีแดงได้จากรากยอ แก่นฝาง เปลือกสมอ ครั่ง สีครามได้จากต้นคราม สีเหลืองได้จากแก่นขนุน ต้นหม่อน ขมิ้น ดอกดาวเรือง สีตองอ่อนได้จากเปลือกผลทับทิม ต้นคราม ใบหูกวาง เปลือกและผลสมอพิเภก ใบส้มปล่อย และผงขมิ้น ใบแค ใบสับรดอ่อน สีดำ ได้จากผลมะเกลือ ผลกระจาก ผลและเปลือกสมอ สีส้มได้จากเปลือกและรากยอ ดอกกันนิกา ส่วนที่เป็นหลอดสีส้ม สีเหลืองอมส้ม ได้จากดอกคำฝอย สีม่วงอ่อนได้จากลูกว่า สีชมพูได้จากต้นฝาง สีน้ำตาลได้จากเปลือกไม้โกงกลาง เปลือกผลมังคุด สีเขียว ได้จากเปลือกต้นเพกา ใบหูกวาง ใบมะม่วง เปลือกสมอ ข้อดีของสีธรรมชาติ 1. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิต 2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 3. วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ 4. การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 5. สีธรรมชาติมีความหลากหลายตามชนิด อายุ และส่วนของพืชที่ใช้ ตลอดจนชนิดของสารกระตุ้นหรือขั้นตอนการย้อม 6. การย้อมสีธรรมชาติทำให้เห็นคุณค่า และรู้จักใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างคนย้อมสีกับต้นไม้ ย่อมก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ข้อจำกัดของสีธรรมชาติ 1. ปริมาณสารสีในวัตถุดิบย้อมสีมีน้อยทำให้ย้อมได้สีไม่เข้ม หรือต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมาก 2. ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก และไม่สามารถผลิตสีตามที่ตลาดต้องการ 3. สีซีดจางและมีความคงทนต่อแสงต่ำ 4. คุณภาพการย้อมสีธรรมชาติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งควบคุมได้ยาก การย้อมสีให้เหมือนเดิมจึงทำได้ยาก 5. ในการย้อมสีธรรมชาติถ้าไม่มีวิธีการและจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ย่อมจะกลายเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมได้